Blender Render Cycle Render การแสดงผลงาน หรือการเรนเดอร์เมื่อเราได้สร้างและปรับแต่งชิ้นงานเสร็จแล้ว ต้องการที่จะดูผลลัพธ์ที่สร้างไว้ เราจะต้องทำการเรนเดอร์เพื่อดูผลลัพธ์ โดยการกดปุ่มคีย์ F12 เมื่อดูเสร็จแล้ว หากต้องการกลับสู่การแก้ไข ให้เรากด Escape หรือ ESC เพื่อออกจากหน้าต่างเรนเดอร์ ตัวเลือก Engine ในการสร้างงาน ในโปรแกรม Blender ได้เตรียมรูปแบบของเครื่องมือในการเรนเดอร์ไว้ 3 แบบ ก็คือ Blender Render Cycle Render และ Blender Games Blender Render เหมาะสำหรับการสร้างงานที่ไม่เน้นความสมจริงมากนัก งานที่ได้มักจะมีผิวที่เรียบ คม ชัดเจน มีลักษณะของความเป็นพลาสติก มีคอนทราสต์ แสงเงาที่จัดจ้าน สีสันสดใส เป็นเครื่องมือเรนเดอร์แบบแรก ดั้งเดิมตั้งแต่มีการคิดสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา Cycle Render เหมาะสำหรับการสร้างงานที่ต้องการความละเอียดและประณีต ความสวยงามของวัตถุ ที่ต้องการมากกว่า Blender Render เพราะจะใช้การคำนวณของการตกกระทบของแสงรอบๆวัตถุ มาทำการคำนวณ ทำให้การเรนเดอร์แบบนี้ใช้ทรัพยากรเครื่องมาก และกินเวลาการทำงานมากกว่าแบบอื่นๆ แต่ก็ให้ผลงานที่สวยงามและสมจริง Blender Games เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างเกม และต้องการภาษา Python ในการเขียนสคริปต์ มีความซับซ้อนในการสร้าง และสามารถสร้างเกมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นได้ การเรนเดอร์ของแต่ละ Engine จะมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านสี พื้นผิว แสง ทั้ง 3 แบบจะมีวิธีการของแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไป หากเรากำหนดการทำงานบนเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถส่งต่อกันได้ จะต้องใช้เครื่องมือนั้น ตลอดไปจนจบงาน ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเมื่อเรนเดอร์ผ่านเครื่องมือทั้ง3แบบเปรียบเทียบกัน ทดสอบวิธีการเรนเดอร์แบบต่าง ๆ 1. ต้องไปตั้งค่า Engine ด้านบน ปรับเป็นแบบ Blender Render สร้างวัตถุที่เราต้องการทดสอบขึ้นมา ในที่นี้เลือกวัตถุ Monkey กด Shift A Mesh Monkey เพิ่มความละเอียดให้กับวัตถุ โดยการไปที่คำสั่ง Modifier add modifier subdivision surface จะได้วัตถุที่มีพื้นผิวละเอียดมากขึ้น และให้ปรับแต่ง shading เป็นแบบ smooth ไปที่ Material ด้านขวามือ กดที่คำว่า New ไปที่คำว่า Diffuse แล้วเลือกสีให้กับวัตถุ ปรับ Specular พื่อเพิ่มความมันวาว Render โดยการกด F12 จะเป็นการเรนเดอร์แบบ Blender Render แล้วออกโดยการกด ESC Escape ทดสอบเปลี่ยนการเรนเดอร์ เป็นแบบ Cycle Render เมื่อเปลี่ยนแล้วทำการเรนเดอร์โดยการกด F12 สุดท้ายทดสอบการเรนเดอร์แบบ Blender Game Render โดยการกด F12 จะพบว่าเหมือนกันกับการเรนเดอร์แบบ Blender Render ลองเปรียบเทียบการเรนเดอร์ทั้ง 3 แบบอย่างง่ายๆ จะเห็นว่าการเรนเดอร์แบบ Cycle Render จะมีแง่มุมการเรนเดอร์ที่มีการคำนวณการตกกระทบของแสงมากกว่า